หลักการมิกเสียงโดยเรียนรู้ด้วยทฤษฎีทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาแบนดูราหลักการมิกเสียงด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้สร้างสรรค์ได้ เพื่อที่จะนำความรู้ถ่ายทอดสู่ผู้อื่น ในบทต่อๆไป ดังนั้น ผู้เรียนควรเรียนรู้ทฤษฎีนี้เป็นสำคัญเพราะบันดูราได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้คือการสังเกต หรือการเรียนรู้ผ่านตัวแบบ ซึ่งมีทั้งหมด 4 อย่างคือ กระบวนการความใส่ใจ กระบวนการการจดจำกระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง และกระบวนการการจูงใจ ซึ่งหากผู้เรียนไม่มีความใส่ใจในการเรียนรู้ ไม่สังเกตและเรียนแบบ เริ่มกระบวนการแรกความใส่ใจ เมื่อใส่ใจแล้วต้องมีความสามารถในการเรียนแบบ การมิกเสียงอาจต้องเรียนแบบไปก่อน เพื่อให้ทำได้ แล้วค่อยไปปรับเป็นสไตล์ของตัวเองทีหลัง อยากให้ผู้เรียนชมวิดีโอที่เป็นตัวอย่างผลงานของลูกศิษย์ครูอุ๋มอาอาร์เรดิโอ ขณะนี้เป็นเวลา 12 นาฬิกา พบกับรายการ วิทยุเสียงตามสายที่ทุกคนชาวราชมงคลสุวรรณภูมิรอคอย RS Radio คุณกำลังอยู่กับรายการ วิทยุเสียงตามสาย RS Radio สนใจส่งข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะได้ที่ Facebook Fanpage RS Radio ส่งข้อความมาหาเรานะคะ เรารอคุณ 24 ชั่วโมง ติดตามรายการวิทยุเสียงตามสาย r s Radio ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12นาฬิกาถึง 13นาฬิกา เพราะที่นี่คือพื้นที่ของนักศึกษาทุกคณะ หากคุณกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ฝึกและฝนความเป็นคนดี สีสุวรรณภูมิ รักสู้งาน สมัครเป็นดีเจหน้าใหม่ได้ ส่งข้อความมาที่ Facebook Fanpage a ส s Radio ใครกล้าท้าให้ลอง a ส s Radio ช่วงข้อข่าวจากชาวคณะ สู่ชาวราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งก่อนที่จะมาเรียนกับครูอุ๋ม พวกเขาไม่สนใจเรื่องการทำซาวอย่างสร้างสรรค์แต่พอได้เรียนได้ลองทำแล้ว ผลงานออกมาดังที่เห็น